ทีแรกเออคิดว่าจะไม่ให้ โอ้ยเจ้าโอเค ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ โอเคโอ้ยดิเพิ่งเปิดหัวเองเนี่ย เปิดหัวมาก็ลงง่ายเลยออ๋อได้กำไรมา 219 บาทเลยนะเป็นไงเป็นไง ต้องให้ มันต้องให้เจ๋วเจ๋วมันจะแบบว่าภาพแบบล้วนๆหน่อยๆ นะ พูดแบบแพมๆหน่อยๆอ่ะเพิ่มเบ็ดี่ฝาไม่ไหวไม่ไหวหุ่นหยิดยี่สิบปาทอืม ไม่มา ยังไงโอ้โหถ้าเพิ่มเวทแล้วเป็นอย่างนี้ที่หลังจะไม่เพิ่มแล้วนะหุ่นหงิดหุ่นหงิดอิงคุณสองโหแปดบาทหุ่นหงิดเพื่อนแม่ง โอ้อะไรกันก็ไม่รู้ มีตังค์แล้วชอบโชว์แบบปั่นได้ แบบมาอวดผมว่าปั่นแล้วแตกนู่นนี่นั่นนี่เดี๋ยวผมโชว์มั่งพูดถึงมันไม่ค่อยลงเลยนะ เนี่ยอืม ีคิดว่าจะลง แม่ เพิ่มเบ็ดดิฝาปรับเบ็ดปรับเบ็ดสามสองมาไปโอเค อืมอืมไม่มา มาดิ อืมต้องงนี้ คุณสีปรับหกสิบสี่บาทยังไงต่อ โอเค เคเข้า คุณสียี่สิบห้าบาท อืมอืม ามร้อยนา่ต่อลงอีกคุณสองปับสี่สิบแปดบาทไงอีก มาเกเตอร์เกเตอร์มาปับปับสวย โอเค ต้องงี้ต้องงี้เราไปดูกัน เราไปดูกัน คุณสี่คุณหก อืมคูณแปดโอ้ยคูณสิบโอ้โหเจ๋วเจ๋วล่ะ ว้าว เป็นไงอ่ะ เป็นไงอ่ะ มาอีกออืมคูณสิบสองแปลกดิอย่มาแต่คูณโอ้โหแปดสิบเก้าบาท อืมคิดว่าจะลงอีกโธ่เสียดาย โอ้ยคูณยี่สิบมาหกสิบสี่บาท โอ้โหพันสองปรับ448ปรับ544ยังไง อึบ128 อืิบแปดเป็นไงล่ะ เอาเรื่องมาล่า เอาเรื่องมาล่าก็สุดดาาผมว่าแม่เป็นไงทุกคน เป็นไง โมโห เพื่อนไงเลยมาลงที่สล็อตนี่เดี๋ยวไปตอกหน้ามันเดี๋ยวคอยดูชอบอวดแบบ เอ้ยเมื่อคืนกูแตกมาสองพันมึงไงมั้งเออผมแตกมาแตกมากเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอืมนั่นแหละอู้คูณยี่สิบขออีกทไป โอ้โห ก๊อกแล้วเขาไม่ให้อ่ะสามพันสิบสี่บาท โอเค ว้าวเข้าฟีสปินทีเดียวเองนั่นแหละโอ้โหคิดว่าได้คุณสองต่อเสียดายมปั๊บไม่ลงวะ เออ เคมา ได้กำไรแล้วทุนสามร้อยเองยโู้ลืมหงุดหงิดอ่ะไม่กดแล้วไม่ค่อยลงให้เลยเนี่ยเออต้องนี้คุณฟรีพลาดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดบาท ร้อยยี่สิบแปดบาท โอเคข้าวองบาท โอเคหนึ่งบาทหนึ่งบาทแกเออยังได้อยู่ ยังได้อยู่ ทำไม่ได้นี่พอนะ ไม่ไหวนะเออ อีกไหมคืนนี้ เฮ้ย จะไม่ให้จริงวะ แม่ มาหน่อยเซมาหน่อยเซเออ คุณสองปาบห้าสิบเอ็ดบาท คุณสองโอ้ยคุณสี่นี่วะห้าสิบเอ็ดบาทเนี้ย